เดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นวิสาคาบูชาครับ ปีสองห้าสองเจ็ดสำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อ เป็นเนื้อทองแดงนะครับไกลเงินนะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างนะครับ โดยมูลนิธิหลวงปู่แหวนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ก็จะมีแค่เนื้อทองแดงนะครับ ก็จะมีเนื้อทองแดงไก่ทองนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงไก่เงินนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ทันหลวงปู่อยู่นะครับ ซึ่งหลวงปู่แหวนมรณะภาพนะครับเมื่อเมื่อวันที่สองกรกฎาคมสองห้าสองแปดเนี่ยเหรียญก็เป็นเหรียญก็สภาพก็สวยนะครับ ดี๋ยวมาดูด้านหน้าของเหรียญกันเลยเนี่ยสำหรับด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆชัดๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนิดนึงเนี่ยซึ่งขนาดของเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ก็จะขนาด เท่า ๆกับเหรียญห้านะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่แหวนนะครับหันข้างนะครับ ห่มคุมจีวรนครับด้านหน้าจะเขียนเป็นหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ นรุ่นนี้ก็หายากแล้วนะครับไม่ค่อยเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดพระหรือแผงพระทั่วไปนะครับ ไม่ค่อยพบเจอนะครับแต่เหรียญเกนี่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูด้านข้างของเหรียญกันสักนิดนึงนะครับนี่จะเป็นลักษณะของขอบเหรียญนะครับ ที่ตัดนะครับ ทั้งสองด้านเลยนะครับลักษณะของขอบเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังเหรียญกันเลยนะครับสำหรับด้านหลังเหรียญนี่จะ ข้างบนนี้จะเขียนเป็นวิสาขาบูชานะครับสองห้าสองเจ็ดนะครับส่วนตรงกลางเหรียญนี่จะ เป็นโค้ดนะครับ เป็นมวกนะครับ อยู่ในใบโพลนะสำหรับด้านข้างนะครับ ด้านล่างนะครับ ก็จะ เขียนเป็นคนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทย อยู่ได้ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคีเนี่ย เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อแหวนนะครับสุดจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้หายากแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมได้นำเตรียมมาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอีกหนึ่งรุ่นนี้เป็นเหรียญ รุ่นหยดน้ำเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของเหรียญกันเลยนะครับสำหรับเหรียญนนะครับจะเป็นพิมพ์นะครับ หลวงปูแหวนนะครับ หน้าตรงเนี่ยครับห่มจีวรนนะครับครึ่งองค์ ตรงนี้จะเป็นพระราหูนะครับ ส่วนขอบเหรียญนนะครับก็จะเป็นลายกระหนกนะครับสำหรับตรงนี้จะมีโค้ดอยู่นะครับสวนะครับตอบคำว่าสวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ สวยเลยทีเดียวนะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างของขอบเหรียญกันสักนิดนึงนะครับนี่จะเป็นลักษณะของรอยตัดนะครับของเหรียญทั้งสองด้านนะครับรอยตัดจะเป็นลักษณะเดียวกัน รุ่นนี้ก็ยังไม่เห็นเกนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังเหรียญกันเลยเนีครับด้านหลังของเหรียญนี้จะ จะเป็น เขียนตรงนี้ว่าเป็นวอทอเนี่ย ตรงนี้จะเป็นฉัดนะครับ จะเขียนเป็นหลวงปู่แหวงสุจินโนนะครับ พุทโธอรหังธรรมโมอรหัง สังโฆอรหัง สองห้าสองหนึ่ง สภาพพอสวยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมได้เอา มา รีวิวนำเสนอในคลิปนี้นะครับสำหรับ เหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโน วัดดอยแม่ ปังจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเกจิ แห่งดินแดนล้านนาเนี่ย คลิปหน้านะครับมีพระรุ่นไหนนะครับเกจิท่านใดที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอในโอกาสหน้าและในโอกาสต่อไปนะครับก็ฝาก FC ทุกท่านกดติดตาม คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ